ทอร์โบเนาะค่ะกะเดี๋ยวกดไปเรื่อยๆเนาะสำหรับเมื่อนี่โอ้โหไม่เสียดายว่ะร้ายว่าเขาร้ายมันบ่ได้อ่ะสองร้อยสำหรับสูตรฟันสิงโตหนูนะกะขอใส่สูตรของทางบ้านก่อนเนาะค่ะ เพื่อนบอกว่าห้าสิงโตกระพริบตา เลือกที่อย่างก็ได้แต่ต้องล้อมันกระพริบตาก่อนเออเดี๋ยวกะสิลองเบิ้งเนาะค่ะว่า ตอนมันกระพริบตา มันเป็นยังไงเพราะว่าปกติเราฟ้าลิงโตนี่บ่เคยสังเกตเลยว่ามันกระพริบตาบ่อีหยังบ่โอเคค่ะหาสิบบาทอ่ะอีกหาสิบบาทค่ะมื่อนี้กะเป็นเจ็บคอนิดน้อยเนาะค่ะ อาจจะมีเสียงแหบแน่ว่าอุปชันแน่อย่างแน่กะ ขออภัยน้ำแน่เนาะโอเคค่ะมีสปินซีข้างเล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะเล่นโลมาที่ต้องใจเย็นๆเนาะค่ะโลมาเนี่ยสำหรับคนทุนหน่อยนี่ ถือว่าโอเคเลยนะ ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆ เนาะคะ่ะเพราะแบบได้หลายๆแล้วเขาจะโยกไปอีกเกมนึงเนาะเป็นเกมพี่จีเป็นเกมเอี่ยงก็ได้ โอเค สะสมที่หาร้อยหาสิบค่ะไม่หาสิบ เป็นหกร้อยแล้ว โอเคค่ะ บวกมาหกร้อยบาท โอ้โห กลับมาสับเกาขึ้นคืนลงๆแล้วค่ะ กลับว่าท่านได้ไปใส่ปันไดโอเคค่ะ ผู้ใดที่มีเวลาอยากแนะนำกะสามารถแนะนำเขามาได้เลยนะคะมีคนนึงแนะนำหนูนะว่าประมาณบ่ายโมงนี่กำลังเข่าดีเลยเนาะโอ้โหหกร้อยมาว่ะโอ้โห เสียดายดาบขวานถ้าส่วนมากหนูนะไม่ค่อยได้เด่นช่วงบ่ายโมงอะเออสี่ร้อยห้าสิบดาบขวานมาสองร้อยโอเคอางุ่นขออีกครั้งนึงโอ้โหบ่เขาบ่เขาเนาะค่ะเก้าร้อยห้าสิบบาท เอาลอยหาสิบบาทเนาะโอเคอีกหาสิบบาทค่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆแล้วค่ะว่าต้องเฝ้าโอเค เดี๋ยวหนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องลักปันสล็อตสล็อตเซียนพ่อม พ่อกับหนูนะทุกวันพฤหัสเนาะค่ะสำหรับสล็อตเซียนพ่อมหากผู้ใดชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะหากผู้ใดท่านได้กดเขากลุ่มเทเลแกมเนาะค่ะอย่าลืมเลย เดี๋ยวหนูนะปักมุดลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเขามีเครดิตฟรีให้เล่นเนาะค่ะ ขอย้ำว่าฟรีโอ้โหเจอแล้หาซิปมาว่ะขอย้ำว่าฟรีอ่ะแบบได้ฟรีอ่ะเออแค่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเฮาเนาะคะ่ะโอเคค่อยๆกดไปค่ะ200บาทโอ้โหมงกุฎเข่าโอเคมงกุฎเข่าหาพันบาทเฮ้ยมาว่ะซุปเปอร์ซุปเปอร์วินเข่าโอ้โหหาพันสองร้อยบาทโคตรเอามาเร็วหกพันเจ็ดร้อยเชี่ยแม่งโคตรเอาอ่ะ โอเคค่ะมาหาสิงโตไดมุงคุณเสยแจกันมาซีช่องจังไหนอีกโอ้โหสองร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยเมื่อกี้มุงขุดม้าแบบงงๆเลยสามร้อยบาทโอ้โหแต่ว่ากะอย่าลืมนะคะว่า จุดประสงค์ของเขานี่คือมาหาสิงโตเพื่อมาทดสอบสูตรฟันสิงโตเนาะคะ่ะแต่ว่าสำนีกับคุ้มเราอยากอยากอยากถอนเราอะตอนนี้คืออยากถอนเราได้เนี่ย โอเคสองร้อยห้าสิบบาท แต่ว่าขอหาสิงโตก่อนเนาะค่ะ มาอีกสองร้อยโอเค แจกัน แจกันมา อีกครั้งนึงดิโอ้โหบ่อเข่าไห้ บ่อเข่าไห้ได้ฟรีสปินซีครั้งเนาะค่ะ ขอฟันสิงโตเลยมาถ้าได้ฟันสิงโตนี่ออกเลยได้เนี่ย โอเค สวยหาสิบบาทค่ะ โอ้โหร้ายเมืลไอยหนึ่ง โอเคค่ะ ตอนนี้ได้มาเจ็ดร้อยบาทเนาะค่ะเจ็ดพันแล้ว โอ้โหโอเคร้อยหนึ่งโอเคอีกสามร้อยเจอกัน มาคอมโบสองแล้ว โอเคค่ะสามร้อยห้าสิบบาท ความจริงคืออยากถอนแล้วได้เนี่ยห้าสิบบาท แจกกันองุ่นถ้าสมมติว่าไม่ได้มาหา พวกฟันสิงโตมาหาอย่างเงี้ยหนูนัดสิถอน แล้วกับบอสตันกับโยกไปเล่นที่จี ประมาณนี้เนาะเจ็ดพันโอ้โหลดลงมาเพื่อเหลือหกพันแล้วอ่ะแจกัน โอเคค่ะสำหรับโลมานี่เป็นเกมที่มันคือคือลงๆเนาะกะค่อยๆ เล่นใจเย็นๆไป ว่าต้องแบบไปฟาวโอ้โห สิเราหาสิว่าต้องฟาวปรับใหม่เร็วเนาะสำหรับผู้ใดที่เล่นตามกะ ต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำโอ้โหเก้าร้อยบาทเฮ้ย ดาบขวานมาอีก200โอ้โหโคตรเอา1,100บาทกะ ขอบอกไปก่อนเลยเนาะค่ะว่าสูตรที่หนูนะเอามาเล่นหรือว่าสูตรที่มีค้างบ้านแนะนำมาหนูนะบอกขอการันตีอีอย่างทั้งสิ้นเนาะค่ะบอกการันตีคืออย่างบางทีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาน้ำบกเออบางทีเขาเออเลือกสูตรสูตรอะมันโอเคแล้วตะว่าเลือกเวลาบ่ได้เลือกเวลาเล่นบ่ดี เฮ้ยสองแถวมาว่ะสองเอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทชี้โคตรเอา มาอีกแล้วบิ๊กวินเข่าหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาท โอ้โหเก้าพันหาแต่สิงโตบ่มาจังไหนวะหนึ่งร้อยบาทบยอมอ่ะมือนี้ตรงไหนฟันสิงโตอ่ะบหวานบ่ได้เล่นแล้วอ่ะอยากรู้ว่าตอนสิงโตมันกระพริบตาอ่ะ มันกระพริบจังไหนเราต้องกดตอนไหนอย่างแบบไหนแต่ว่าที่เพื่อนบอกไว้ว่าห้าสิงโตกระพริบตาให้กดฟันอันใดก็ได้ ที่จริงนั้นอาจจะมีแบบให้เลือกว่าใต้ขวาหรือกลางเนี่ยแบบซีเนาะ โอเคโอ้โหฟันสิงโตมาโอเคค่ะ ฟันสิงโตมาแล้ว มา ขอเบิ้งเลยว่ามันกระพริบตาจังไหนอ่ะ เดี๋ยวรอเบิ้งก่อนเนาะค่ะ อ๋อ แบบสี่เหรออ่ะโอเค เดี๋ยวรอมาอีกเทียนหนึ่งกระพริบตาเทียนหนึ่งกด โอเค ไปขวาค่ะ ดับโอ้โหโดดว่ะ โอเคต่อไปใส่รอกระพริบตาก่อนเออ กระพริบตาแล้ว โอ้โห ไดโล เห็นบ่ ต่อให้มันกระพริบตาเรื่องเอียงนาก็ได้โลคือเก่าโอเคกระพริบตากระพริบไหมเออโอเคได้ดาบโอ้โหโดดโดดอะโอเคซามของเก่ากระพริบแล้วเบิ้งหรอเบิ้งหรอโอ้โหสภาพโอเคต่อไปกลางโอเคกระพริบตาแล้ว โห ได้โลอ่าสำหรับผู้ใดที่ส่งสูตร ฟันสิงโตมาให้หนูนะเนาะค่ะกะขออภัยน้ำนอกกดจังไหนกะ ได้จะโลคือเก่าหนูนะคิดว่ามันเป็นน้ำค้นเนาะค่ะมันไม่ได้เป็นน้ำสูตรดอก อ่าโอเค ขอกดต่อเนาะค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห ข่าอีกรอบนึงได้ไหมค้าใจวะไปอย่างหูขึ้นเลือกเลยต้โลดเนี่ย่สีเอาจังไหนก็ปูเฮ้ยร้อยห้าสิบบาทค่ะ โอ้โห โอ้โห โอ้โห โอ้โหบอกเขาเลยนี่อย่างวะ เออโอ้โหมาอีกแล้ว มา เอาไหม สูตรกระพริบตา มา มันเป็นยังไงเฮ้ยกระพริบตากระพริบแม่เออโอเคดาบโอ้โหโดด ต่อไปซ้ำของเกาโอเคกระพริบแล้ว โอเคดาบอยู่โอเคฟันถึกมาแล้ว บิ๊กวินเข่ามึงมาทำไมหนึ่งพันห้าร้อยบาท โอ้โหตีคืน เอาไหมต่อไปไส้ โอเค โอ้โหเม่งเหรอได้โล้อ่ะ เข้าไปขวากระพริบตาแม่เออ โอ้โหสองโลสองโล สภาพสองโลแล้วก็ถึกตีคืนอีกหนึ่งเทียสองพันสี่ร้อยบาท โอ้โห ไม่ยอมว่ะ มึงบ่ยอมมึงต้องมาอีกเทียนึงแหละมึงมาเลยนี่จังสีกูไม่ได้แต่ว่ากะน่าจะบอมีผลเนาะคะ่ะสำหรับสิงโตกระพริบตาจะรู้นะ เอา้าเชี่ยสามรอบ โคตรเอา มา รอบที่สามแล้วค่ะโอเค เดี๋ยวล้อกระพริบตา เริ่มที่ไส้ก้อนแล้วค่ะ ไป โอเค ดาบคู่สวยงามมาแล้วเมกาวินเขา 3,000 บาท เฮ้ย มาว่ะโอเค ไปค่ะรอกระพริบตา มา โอ้โห ได้โล ได้โลค่ะ 3,400หาสิบาทแล้ว อีก 2 เทีย ไปต้องไปขวากระพริบตาแม่รอกระพริบโอเค ดับ เออ สวยงาม แม่งเอ้ย กระโดด กลางเนาะค่ะต่อไป โอเค พิบตาละ โอ้โห ได้โล ได้โลแล้วค่ะสามพันเก้าแล้ว โอเค ต่อไปขวาล็อกกับพิบตาเนาะ โอเคดาบคู่โอ้โห โดด ซ้ำมังเก้า โอเคดาบโดด ต่อไปกลาง โอเคดาบโอ้โห โดดอีกแล้วเอี่ยงว่ะ เฮ้ย โอเคดาบผู้ โอ้โหเลียร์หรอวะเนี่ย ไปต้มของเก้าจบ โอเค สรุปแล้วหนูนาคิดว่า ล็อกสิงโตกับพิบตา นี่นาจะไม่ค่อยเกี่ยวบันไดเนาะค่ะ อาจจะต้องไปหาสูตรเลือกซ้ายขวาค้างอย่างกับสี่ม้าดีกว่าเนาะเพราะว่าสิงโตกับพิบตานี่อืมรอบแรกได้โล่สามอันเลย อบสองกะตีตีถึกเทียหนึ่งรอบสามกะตังที่เห็น โอเคค่ะตอนนี้หนูนะได้มาหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเนาะสำหรับทุนกะสองพันสองเลยประมาณสองพันยี่สิบสองเออ กะปี 2022 เนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวยังไงหนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่นอกับช่องรักปันสลอดหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้หนูนะน้ำแน่นอโอเคเดี๋ยวจังไดมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ